กราบสวัสดีนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ B Studio วันนี้ มาต่อกันด้วยคลิป EP ของ s i r e c Mark ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเราก็ยังคงอยู่กับคำว่า Mark เหมือนเดิมนะครับ วันนี้จะพิเศษแล้วก็ลึกขึ้นไปอีก แน่นอนครับเรายิ่งเรียนเราก็ยิ่งลึกไปเรื่อยๆนะครับ จำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวกันนะครับ คลิปมาร์กแล้วก็เวกเตอร์มาร์กนะครับ ที่จะสอนในวันนี้เพราะรอบที่แล้วผมได้ สอนในเรื่องของเจาะลึกีเล็กมาร์กเข้าไปก็คือการไดคัตนั่นเอง ต่อไปจะเป็นคลิปมาร์กกับเวกเตอร์มาร์กตัวนี้เอาไปใช้งานแตกต่างกันเลยนะครับกับีเล็กมาร์ก select mark เป็นการไดคัเอาวัตถุ 1 ซ้อนกับวัตถุ 1 หรือเอาวัตถุ 1 ย้ายเปลี่ยนแบ็กกราวกับวัตถุ 1อันนี้คือ select mark จะใช้บ่อยที่สอนไปคลิปก่อนหน้า ต่อไปนี้จะเป็นคลิป mark กับ vector mark ตัวนี้จะอยู่ในวงการของเขาเรียกว่ารีทัชรีทัชการแต่งหน้ารีทัช รีทัชตัวอักษรก็ได้ หรือจะรีทัชแบบตัดต่อแบบ select mark ก็ยังได้นะครับ แล้วแต่ว่าใครจะใช้เครื่องมือไหนในสถานสถานการณ์ไหนนะครับ โอเค วันนี้อยากจะสอนเลยนะครับ เริ่มกันที่ ชุดแรกก่อน ชุดแรกผมจะสอนคลิปมาร์ ผมขออนุญาตเอารูป ลากลงมานะครับ โอเคครับ กด enter คลิปมาร์กก็จินตนาการนะครับว่ามีแผ่นฟิล์มใส ๆ อยู่แผ่นหนึ่งนะครับ ที่บนแผ่นฟิล์มนั้นเพ้นสี เพ้นภาพเต่าขึ้นมา แล้ว เราจะเอาแผ่นฟิล์มนั้น ไปวางบนรูปภาพไหน ก็ได้นะครับ แต่ผมจะเอาแผ่นฟิล์มเนี้ยไปวางบนตัวอักษร ทีนี้แหละความมันมันจะอยู่ที่ว่า เมื่อเราเอาแผ่นฟิล์มภาพเต่านี้ไปวางบนตัวอักษร และเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดแผ่นฟิล์มเป็นรูปตัวอักษร เท่ากับว่ารูปภาพจะเข้าไปอยู่ในตัวอักษรนะครับโอเคเดี๋ยวเห็นภาพเห็นภาพคร่าวๆกันแล้ว เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการทำนะครับ วิธีการแรกก็คือว่าเราดูก่อนนะครับว่าตัวนี้ตัวเลเยอร์ มันถูกล็อกไว้ไหมถ้าถูกล็อกรีบปลดล็อกมันนะครับ เหมือนตอนนี้เลเยอร์ของผม ปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้ปลด ไม่ต้องไปหาเมนูนะครับ ทำวิธีง่ายๆเลย Copy ขึ้นมาอันหนึ่ง กด Ctrl J นะครับ จิ้มที่เลเยอร์ก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองกด Ctrl J J จะแทนนะครับ โอเค แล้วหลังจากนั้นก็ลบที่มันเป็นเลเยอร์ล็อกไป กดลบ delete ได้ Copy ออกมา มันก็จะลบออกไปเองนะครับ หลังจากนั้นวิธีที่ 2 เราจะ add ฟอนต์ออกมา add ฟอนต์ออกมานะครับจิ้มไปพื้นที่ไหน พื้นที่หนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ไปก่อน พิมพ์ไปก่อนถ้าเป็นฟอนต์ตัวเล็กก็อย่าลืมกด Ctrl A แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปก่อนเพื่อที่เราจะพิมพ์ได้สะดวกแล้วก็เห็น ดีไซน์ตัวอักษรได้ดี โอเคครับพิมพ์ไปเลยครับ B Studio หลังจากนั้นเราก็พึงพอใจกับฟอนต์แล้วใช่ไหมครับ ถ้าใครยังไม่พึงพอใจก็ไปปรับแต่งได้ที่แถบเมนูด้านบน อันนี้ทาง B Studio ได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องของฟอนต์ เดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะครับ ก็สามารถไปกดที่คาแรคเตอร์ได้ แต่งได้ทุกแบบเลยเอียงหนาด ลึกตื้น บาง ซ้าย ขวามีหมดอย่างนี้นะครับ ถ้าใครไม่เจอเครื่องมือนี้ หรือเป็นเวอร์ชั่นที่เก่า หรือใหม่กว่า มาเอาเครื่องมือนี้ได้ใน Windows นะครับ แล้วก็ติ๊กถูกที่คาแรคเตอร์ มันก็จะเด้งออกมานั่นเอง โอเคครับข้างขั้นตอนเลยนะครับ ก็ เราจะขยายฟอนต์นี้ให้ใหญ่ขึ้นวิธีการขยายมี2รูปแบบอย่าลืมนะครับ รูปแบบแรกคือปุ่มดำแล้วก็ ตั้งขนาดของเขา 160 อะไรเงี้ยครับ วิธีที่ 2งง่ายๆเลยผมนักตัดต่อ มาจิ้มที่เลเยอร์ไหนก็ได้หนึ่งอันสังเกตว่ามันคืนออกไปละหลุดภาพไปละแล้วกลับไปจิ้มที่ฟอนต์อีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นอย่าลืมนะครับว่า กด Ctrl T T Thailand นะครับ เพื่อสร้างกรอบขึ้นมา มันจะขยายได้เหมือนกัน ก็คือการขยายฟอนต์ได้เหมือนกัน แต่ความพิเศษของตรงนี้คือ ผมชอบโดยส่วนตัว ผมคิดว่ามันสามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้ หรือว่าจะให้มันยืดหดแบนราบได้หมดเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นยืดนะครับ ขนาดฟอนต์ก็จะปรับอัตโนมัติดูจากด้านบนได้ หรือยังไม่พอใจกด Ctrl V อีกรอบนะครับหดก็ได้ กด Ctrl T ชื่อ เอียงก็ได้อันนี้คือความชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจบในขั้นตอนเดียว นะครับ ถ้าพอใจแล้วก็กด Enter เรียบร้อย ถ้ายังไม่พอใจก็ยืดใหม่ จำทฤษฎีแผ่นฟิล์มที่ผมบอกต้นคลิปได้ไหมครับผม โอเคทฤษฎีนี้เราเราจะเอามาใช้กัน แผ่นฟิล์มมีกระบวนการยังไงบ้าง แผ่นฟิล์มคืออะไรครับ คือตัวอักษรหรือว่าภาพเต่า ถูกต้องครับแผ่นฟิล์มคือภาพเต่า นั่นเอง ดังนั้นภาพเต่าควรอยู่ด้านหน้าตัวอักษรถูกไหมครับ เราก็ลากภาพเต่า ขึ้นไป ปิดบนเลเยอร์ตัวอักษร ตอนนี้ภาพเต่า อยู่บนตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว ครับ เข้า เรื่อง นะครับ ก็ คลิปคลิป มาร์กวิธีการทำคลิป มาร์กคลิกขวาที่เลเยอร์แผ่น ฟิล์ม ภาพเต่า นั่น เองนะครับ แล้วก็ เลือกไปยัง create c l i p p i n g mark ทุกอย่างเรียบร้อยครับ อยู่ในตัวอักษรไปที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทำแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ค่อนข้าง ตอบโจทย์ในเรื่องของอาร์ตสินต่าง ๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรกรอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม ทุกอย่างได้หมดเลย ที่เป็นโครงวัตถุ ต่างๆ เราขยับได้นะครับข้างในจิ้มที่ไอ้รูปรูปเนี่ยครับ move to นะครับแล้วก็ขยับได้ จะขยับดีไซน์ได้หมดเลย เอาที่สวยที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดนะครับ เห็นเป็นรูปเต่านิดนึงหลังจากนั้นทำยังไงต่อ กรณีที่เราจะขยายฟอนต์ให้เพิ่มขึ้น เราก็คลิก Ctrl T ตัวฟอนต์แล้วก็ขยาย เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าฟอนต์ขยายแต่ภาพจะขยายตามไหมแผ่นฟิล์มจะขยายตามไหมเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับแผ่นฟิล์มไม่ขยายตามครับผมดังนั้นแผ่นฟิล์มไม่ขยายตาม เราก็ กด Ctrl ค้างไว้ แล้วก็จิ้มที่เลเยอร์ Image อีกรอบหนึ่ง และลองอีกวิธีหนึ่งนะครับว่าแผ่นฟิล์มจะขยายตามหรือเปล่ากด Ctrl T ครับผม ก็คือการ Copy ทั้งหมด สังเกตว่า Ctrl T รอบนี้กรอบมันจะใหญ่มาก เพราะว่ามีสิทธิ์ที่มันจะไปก๊อปรูปภาพด้านหลังด้วยนะครับ โอเคครับ ยืด เรียบร้อยครับ สุดท้ายขยายพร้อมกันทั้ง2เลเยอร์นั่นเองนะครับ ตกแต่งฟอนต์ให้มันดูอ่านง่ายมากยิ่งขึ้นทำยังไงครับ เปลี่ยนพื้นหลังก็ได้ กรณีเปลี่ยนพื้นหลังก็เปรียบเสมือนจาน จานข้าวจานสเต็กเปรียบเสมือนจานสเต็กสีขาวที่มีตัวอักษรวางบนจานนั่นเอง หรือจานสีดำอะไรเงี้ยครับ เรามาแต่งพื้นหลังกันนะครับ ก่อนจะแต่งพื้นหลังก็สร้างพื้นที่ให้เขาก่อนก็คือ create layer ขึ้นมา1แผ่น layer มันจะเด้งอยู่ด้านบนสุดนะครับ เราก็ลากลงมาด้านล่างเพื่อเป็นจานรอง เมาส์ไม่ค่อยดีนะครับ าตเปลี่ยนชื่อเป็นจานรองก็แล้วกันนะครับจานนี้เราจะเพ้นสี ผมใช้เครื่องมือตัวนี้ในการเพ้นก็แล้วกัน หรือใครจะเทสีทีเดียวก็ได้นะครับ แต่ใช้เครื่องมือนี้ก็ดีหน่อย มันจะเล่นสีได้เยอะ หรือเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับ มันจะค่อนข้างที่จะเล่นสีได้เยอะ ลากครับเนี่ยครับ ได้หมดเลย เมาส์ไม่ค่อยดีเลยครับ โอเคครับ เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ เปลี่ยนสีได้นะครับ เล่นที่ฟอนต์ได้ไหมเล่นได้ครับ ดับเบิลคลิกที่ฟอนต์เล่นได้หมดเลยครับ ใส่กรอบดอกชาร์โดเล่นได้หมดเลยครับอินเนอร์โกลสโตรกนะครับทำให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นได้หมดเลย แต่งจานก็ จิ้ม พยายามบังคับที่เลเยอร์ทุกอย่างนะครับ เราจะใช้งานตัวไหนเราต้องไปเล่นที่เลเยอร์ตัวนั้นนะครับ เห็นบางคอมเมนต์บอกว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้ไม่ได้ แสดงว่าต้องดูที่เลเยอร์ก่อนครับ ผมบางครั้งเลเยอร์อาจจะถูกล็อก หรือว่าเราอาจจะจิ้มที่เลเยอร์ผิดนั่นเองนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปมาร์กผมก็ลืม ไม่ค่อยได้จำพวกศัพท์พวกนี้ครับ ผมจะเน้นจำพวกเครื่องมือ อยู่ฝั่งไหนอย่างเดียว ไม่ค่อยได้ค่อยจำพวกศัพท์พวกนี้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเรียนกับผมแล้วส่วนใหญ่ ผมจะเน้นสอนปฏิบัติไปเลยนะครับ แล้วก็ให้ใช้การจำในเรื่องของมันจะจำอัตโนมัติครับ ทุกอย่างมันจะจำอัตโนมัติถ้าเกิดเราฝึกฝึกไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยจริงๆนะครับ มันจะจำไวกว่าการอ่านหนังสืออีกนะครับ โอเค บทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ 2ออยู่อสอน2บทเรียนใน EP นี้นะครับ เป็นมาร์กเหมือนกัน ต่อไปจะเป็นในเรื่องของเวกเตอร์มาร์ก เวกเตอร์มาร์กก็คือ การรีทัชต่างๆ วันนี้เราไปหานายแบบนางแบบ ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะมาก แต่เราก็ไม่กล้าสักทีที่จะเอามาใช้ เนื่องจากกลัวโดนทั้งลิขสิทธิ์ แล้วก็กลัวโดนหลายๆ อย่างนะครับผม ผมก็เลยตัดสินใจเอารูปตัวเองนะครับ ขึ้นมา วันนี้ทุกคนจะได้เห็นรูปโกรดนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวผมจะลากรูปตัวเองเข้ามาก่อนนะครับ โอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับเจอกับหน้าตา ที่ดุดัน สาเหตุที่ผมเอารูปนี้เพราะว่ามันมีจุดที่ผมอยากจะปรับค่อนข้างเยอะนะครับ โอเค อย่างที่บอกมันเป็นตัวล็อกกุญแจแล้วนะครับเลเยอร์ เราก็ Copy มันขึ้นมาก่อนดโอเค แล้วก็กดลบครับ เราก็ไอ้ลบอีล็อกเลเยอร์ละ แต่ถ้าเกิดใครมีวิธีที่จะปลดล็อกวิธีอื่นก็เลือกเอานะครับในเมนูต่างๆ บางเวอร์ชันมันก็ต้องหานิดนึงนะครับ เพราะว่าเวอร์ชันที่ ผู้เรียนกับผู้สอนจะค่อนข้างต่างกันนะครับ ผม ของผมจะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนิดนึง จะไปตามคอมที่สอนนะครับโอเคจิ้มตัวนี้นะครับ add layer mark add layer mark ต้องอธิบายก่อนก็คือเป็นการรีทัชนั่นเอง ก่อนที่จะรีทัชตัดต่อ สมมติผมจะต้องการที่จะ ทำให้หน้าใสก่อน ผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับ ค่อนข้างตกใจ แล้วหลังจากนั้นผมจะ Ctrl J อีกรอบหนึ่งนะครับ ปกติเวลาเราจะรีทัชถ้ากรณีที่เป็นสิว เป็นฝ้า หรือจะทำให้หน้าเนียนใสส่วนใหญ่เบสิกแล้วก็ทำอย่างนี้ครับฟิลเตอร์ เบลอการเซียนเบลอ อย่าลืมนะครับ จิ้มที่เลเยอร์ด้านล่างก่อนนะครับ ก็ปรับความเบลอดูจาก ดูจากหน้าจอตรงนี้นะครับว่า เบลอในรูปแบบไหนเป็นเบลอที่สิวหายลริ้วรอยหาย อะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวเราจะมาร์กกันเสียผมว่าผมประมาณนี้แหละกำลังกำลังหล่อเบิกแบบนี้กำลังหล่อผิวกำลังเนียน กดพรีวิวดูได้นะครับผมโอเค ลองปิดตาตัวนี้ครับ เราก็จะเจอว่ามันเบอร์ขนาดนี้เลยนะ โอเคครับโอเค จิ้มที่เลเยอร์ที่จะมาร์กนะครับ ใช้คำวามาร์กก็แล้วกันนะครับ กดมาร์กไป add layer mark มันจะมีกรอบเล็กๆสีขาวๆอยู่ทางขวามือ เวอร์ชันที่ผมใช้นี้เป็นเวอร์ชั่นของ Photoshop CC นะครับ เราสามารถกดกดมาร์กเป็น 2 เป็น 3 อันได้นะครับ แอร์เวอร์ชั่นที่ลดลดลงไปอีก CS5 อะไรผมไม่แน่ใจครับว่ามันมีอยู่หรือเปล่า แต่ยังไงบทเรียนนี้ผมจะสอนให้เป็นกลางมากที่สุดนะครับ ก็คือ ให้ทุกท่านได้ใช้งาน แล้วก็เรียนให้เป็นแบบเดียวกันนะครับผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนดีลิฟนะครับ จิ้มที่กรอบสีขาว มาร์กมาร์กก็เปรียบเสมือน แผ่นฟิล์มแผ่นหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับ ที่เราจะรอบนี้แผ่นฟิล์มนี้ไม่ได้มีแบ็กกราวที่แบบว่าจะมาเพ้นอะไรนะครับ แต่จะเป็นแผ่นฟิล์มที่เจาะทะลุเข้าไปได้ครับ ยกตัวอย่างเช่นแผ่นฟิล์มสีดำ ทับอยู่บนหน้าผม ทับอยู่บนหน้าผม และเราจะเจาะให้เห็นลูกตาลูกที่ 1 ด้านขวา เราก็คัตเตอร์กรีดให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นเทคนิคแบบนี้การมาร์กแบบนี้นะครับ ดังนั้นผมจะเจาะเอาเขาเรียกว่าหน้าเนียนใสออกมานั่นเอง อันดับแรกผมเกลียดหนกแก้มมากเดี๋ยวผมขอรีทัชหนกแก้มให้ทุกท่านเห็นก่อนนะครับผม จิ้มอีกรอบนะครับที่ Layer Mark เริ่มกันเลยนะครับ แล้วก็เครื่องมือตัวที่ 2 บังคับตัวนี้ครับดำกับขาว แล้วแต่จะเลือกนะครับไม่ถูกอย่างใดก็ถูกอย่างหนึ่งนะครับ ลองขาวก่อนนะครับ ผมพอจิ้มขาวปุ๊บผมเลือกคัตเตอร์ที่จะมาเจาะผมใช้คู่กันครับคู่กันผมใช้ความเนียนแบบเนียนที่สุดเลยก็คือเป็นขอบฟุ้งนั่นเองนะครับ จิ้มขอบฟุ้งแล้วก็ ลองเจาะดูครับว่า มันจะทะลุไหมไม่ทะลุครับก็คือว่าสีขาวไม่ได้ผลมีอยู่ 2 อันครับ ไม่ถูกอันใดก็ถูกอันหนึ่ง กดสลับสีดำสีดำลองดูนะครับผม เห็นไหมครับ เนียนไหมครับทะลุนะครับ อันนี้คือทะลุนะครับหนกแก้มหายไปแล้วนะครับโอเคนะ ต่อไปอีกฝั่งหนึ่ง ะลุไปแล้ว ทะลุไปแล้วนะครับ มองยังไงว่าทะลุหรือไม่ทะลุ เดี๋ยวผมลองปิดตาตัวข้างล่างดูก่อน เรียบร้อยทะลุไปเรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะครับ เก็บงานได้เรื่อยๆนะครับ ส่วนใหญ่ผมเห็นงานการมาร์กการมาร์กแบบนี้ก็คล้ายๆ มาร์กหน้าเนาะทำให้หน้าเนียน เคยแบบเขาทำงานประเภทแบบว่าภาพขาวดำอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวไม่มีโอกาสผมไปสอนนะครับ บังคับกับลอลิงกับบริไม้นะครับขยาย แต่งให้เนียนนะครับ เรียบร้อย สังเกตว่าในกรอบสีขาวเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดเป็นจุดสีดำๆถ้าซูมเข้าไปลึกๆนะ มันจะเป็นรูปที่เราเจาะนั่นเอง เหมือนเอาคัตเตอร์ไปกรีดเพื่อให้ดึงข้างล่างออกมานั่นเองครับ โอเคถัดไป ผมอยากทีนี้ละทีนี้เราจะเอาคิ้วให้มันดำขึ้น ผมให้มันดำขึ้นลูกตาดำให้มันดำขึ้น เพิ่มความคมชัดของลูกตาทำยังไงล่ะทีนี้ มี 2 ขั้นตอนเหมือนกันสร้างเลเยอร์หลอกๆขึ้นมาเฉพาะคิ้วหรือ เปิดขึ้นข้างบนเลยครับ สร้างเลเยอร์หลอกๆเปิดขึ้นข้างบนเลยครับ เป็นพื้นที่เปล่าๆเหมือนเป็นกระดาษเปล่าๆแผ่นฟิล์มแผ่นใสๆแผ่นหนึ่ง แล้วเดี๋ยวผมจะเอาปากกาเมจิกสีดาไปวาดคิ้ว แล้วก็ลดรายละเอียด มันเล็กน้อย มันก็จะได้เป็นคิ้วดำ ไปทีละขั้นตอนนะครับ ผมใช้ ตั้งชื่อว่าคิ้วก็แล้วกันนะครับ คิ้ว เลือกตรงนี้นะครับ new layer มันก็จะเด้งตรงนี้นะครับ หลังจากนั้น เลือกที่ผู่กัน ปรับให้มันฟุ้งที่สุด แล้วก็เลือกโทนสีสีดำเนยครับ โอ้โห ใหญ่ไป ย้อนกลับ กดย้อนกลับนะครับ ถ้ามันใหญ่ไปก็ย้อนกลับหรือว่า delete ทิ้งเลยก็ได้นะครับ แล้วก็สร้างใหม่ อันนี้เป็นข้อดีของการซ้อนแผ่นฟิล์มหรือ new layer ขึ้นมานะครับ เมาส์ไม่ค่อยดีนะครับ แต่ถ้าเป็นคลิปนี้การันตีเลยครับผู้หญิงชอบมากแน่นอน เพราะว่า เขาจะมีเขาเรียกว่าไงครับ ประสบการณ์เรื่องแต่งหน้า ได้ดีกว่าผู้ชายครับ มันแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยคิ้วลบก่อนเอาใหม่เอาใหม่กด new layer คิ้ววาดใหม่นะครับผม ขอซูมเข้าไปอีกนิดนึง ัวเองจอโค้ดตัวจริงจะอ้วนกว่านี้นะครับ อันนี้นานมากนะครับสมัยเรียนแล้วอเส่วนใหญ่เขาจะแต้มอย่างนี้ครับผม ลืมไปพอดีผมใส่คำว่า คิวที่ล่อไปหมดแล้วเนี่ยครับ โอเค เดี๋ยวเก็บผมไป้ก็แล้วกันเก็บทรงผมไปครับหลังจากนั้นเรามาดูกันว่ามันสามารถที่จะเนียนเข้าไปในผิวหนังได้ยังไง ผมใช้เทคนิคนี้ครับ ไปที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ กดฟต์ซอฟต์คำว่า ซอฟต์ไลท์ก็คือว่าเม็ดสีต่างๆ มันจะเข้าไปในพิกเซลของภาพที่อยู่ด้านหลัง ของมันนั่นเอง มันจะซอฟเข้าไปอีก แต่ในความ ในความเป็นจริงมันซอฟจริงนะครับ แต่เราต้องมาปรับเพิ่มเติม ดังนั้น เราต้องปรับความบาง ความจืดอะไรเงี้ยครับ เพิ่มตรงที่ opacity นะครับ opacity ตอนนี้เป็น 100%นะครับ เราก็ลดเหลือ 50 หรือลอง 17นะครับ ก็ให้มันดูแบบเข้มได้พอดีอะไรเงี้ยครับ มันก็จะโอเคขึ้นมา อันนี้ผมผมว่าในระดับที่โอเค ของผม น่าจะอยู่ประมาณที่ 74 นะครับ74โอเครู้สึกว่าปากมัน ดำแปลกๆ สังเกตนะครับ แล้วเราแก้ยังไงหลักนี้ เราก็จะดีลีทไปมันก็จะเสียดายเนาะเราสาว่าคิ้วตั้งหากผมก็ใช้วิธีการกดยังลบเลยนะครับ ลบไปเลย ไม่ต้องซีเรียสเยอะลบไปเลยครับผม โอเค แล้วทำอะไรกับเขาได้อีกยังทำได้อีกนะครับ เราสามารถผมรู้สึกว่าไม่ทรงผมทรงผมขอเข้มกว่านี้อีกนิดนึงผมผมขอเป็นออก เทาๆสีแบบ น้ำตาลน้ำตาลฝรั่งหน่อยก็แล้วกัน แล้วก็เลือกคู่กันคู่กันระบายสีนะครับน้ำตาลอ่อนๆ เดี๋ยวให้มันซอฟกันเองนะครับระบายไปก่อนเดี๋ยวให้มันซอฟไปเอง opacity บางลงนิดนึงได้นะครับ หรือปรับเข้มได้อีกนิดนึงโอเคครับ แต่บางคนอยากจะเล่นลูกเล่นเพิ่มเติมนอกจาก 2 อุปกรณ์นี้ก็ได้นะครับ อุปกรณ์ที่ผมเล่นในวันนี้คือมีอฟต์กับ opacity นะครับ ถ้าใครอยากจะเล่นเพิ่มอย่างเช่นพวก control L ปรับสีเข้มกับสีจืดก็ได้อีกนะครับ ปรับให้มันเข้มหรือจืดหรือทองไปเลยก็ได้อีก ลือกมังคุดก็ได้อีกหักหรือ Ctrl B ก็ยังได้อีกใส่เข้าไปเม็ดสีเข้าไป ออกแดง ออกเหลืองได้หมด โอเคนะครับเรียบร้อย อันนี้แค่พื้นพื้นฐานการการรีทัชนะครับ อาจจะยังไม่ละเอียดนะครับผม ทีนี้ผมก็อยากจะหดแก้มมันนิดนึงเนาะ ผมจะหดแก้มแต่ผมไปจิ้มที่ผมได้ไหม หรือจิ้มที่คิ้วได้ไม่ได้นะครับ ผมต้องไปจิ้มที่เลเยอร์ของตัววัตถุนั้นนวัตถุแก้มบนนะครับ ถ้าหดไปแล้วจะเห็นด้านหลังไหม ก็มีสิทธิ์เห็นนะครับ เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าผมจะหดเยอะแค่ไหน กดรอลิงนะครับ จิ้มเครื่องมือไอ้รูปนิ้วชี้นะครับ หดเข้าไปเห็นไหมครับนี่คือความน่ากลัวของ Photoshop นะครับ ไม่ค่อยยิ้มเลยนะเนี่ย เดี๋ยวยิ้มนิดนึงยิ้มนิดนึงยิ้มมุมปากเนี่ยทำได้หมดเลย นี่คือ ความรุนแรงของ Photoshop ตัดปีกจมูกด้วย ดูดูนิดนึงโอเคครับนี่ครับการรีทัชการรีทัชปากเบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้วโอเคนะครับประมาณนี้ มเห็นไหมครับ เปลี่ยนเรียบร้อยคิ้วเรียบร้อยเห็นไหมครับทำให้ดูภาพดูลึกขึ้นนะครับแต่แต่แต่สามารถที่จะแต่งหน้าเพิ่มเติมหรือขัดเงาอะไรได้หมดเลยนะครับ โอเค วันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับการสอนในบทเรียนเวกเตอร์มาร์กกับคลิปมาร์กนั่นเองครับผม ดี๋ยวยังไงถ้าคลิปถัดไปอาจจะ ก็คงจะเป็นมาร์กมาร์กนี่แหละครับ ยังไม่จบเพราะยังมีอีกหลายเครื่องมือเลยที่ผมยังไม่ได้สอน โอเคนะครับ เดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อน อย่าลืมติดตามกันนะครับ แล้วก็ฝากในเรื่องของ Facebook ด้วยนะครับ เข้าไปพูดคุยไปทักทายกันได้ในนั้นนะครับ ผมก็จะอยู่ในนั้นตลอดพยายามตอบให้มากขึ้นนะครับ ช่วงนี้ก็ ปิดขายของแล้วก็อาจจะมีสอนตัดต่อด้วยเล็กๆ น้อยๆรับจ็อบเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปทักทายกันได้ในนั้นนะครับ หรือโชว์ผลงานให้กันดูได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม you